การแทรกรูปภาพใน Google Docs ทำได้ในรูปแบบเดียวกันกับการแทรกรูปภาพใน Google Slide โดย คลิกไอคอน Image ซึ่งจะสามารถแทรกรูปภาพได้จากหลายแหล่งที่มานะคะ ไม่ว่าจะเป็น upload from computer คือการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ โดยคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Open Search the Web คือการค้นหารูปจาก Google Search โดยพิมพ์คำค้น ก็จะปรากฏรูปภาพตามคำค้น คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการจากผลการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม Insert Drive คือการแทรกรูปภาพจาก Google Drive ในที่นี้เราจะต้องมีรูปภาพอยู่ใน Google Drive อยู่แล้ว โดยคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Insert Photos คือการแทรกรูปภาพจาก Google Photo ในที่นี้เราจะต้องมีรูปภาพอยู่ใน Google Photo อยู่แล้วด้วยนะคะ โดยคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Insert by URL คือการค้นหารูปภาพในอินเทอร์เน็ตโดยระบุที่อยู่ของรูปภาพของเว็บไซต์หรือ URL เมื่อพิมพ์ URL ก็จะปรากฏรูปภาพตาม URL แล้วคลิกปุ่ม Insert และสุดท้ายคาเมราคือการถ่ายภาพจากกล้องคอมพิวเตอร์ โดยคลิกปุ่มไอคอนกล้องถ่ายรูป แล้วคลิกปุ่ม Insert รูปภาพที่ถูกเลือกในแหล่งที่มาต่างๆ ก็จะ มาแสดงอยู่บนเอกสาร ซึ่งก็สามารถคลิกค้างปุ่มขอบของภาพลากเพื่อปรับขนาดภาพได้ หมุนภาพได้ กำหนดให้ภาพอยู่ในบรรทัดหรือ inline อยู่ระหว่างบรรทัดหรือ break text ให้ตัดข้อความหรือ wrap text คลิกค้างบนภาพแล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง กำหนดระยะห่างระหว่างภาพกับข้อความที่ list margin และสังเกตว่าจะมีแถบเครื่องมือในการจัดการรูปภาพ ซึ่งเราสามารถจัดรูปแบบรูปภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่สีเส้นขอบ ขนาดของเส้นขอบ รูปแบบเส้นขอบ ตัดขอบภาพ และจัดรูปแบบเพิ่มเติมที่ Image Options เช่น เปลี่ยนโทนสี ปรับความโปร่งแสง ความสว่าง ความต่างของสี หรืออาจจะกดปุ่ม Reset เพื่อยกเลิกการกำหนดรูปแบบได้ จะเห็นว่าการจัดรูปแบบของรูปภาพใน Google Docs จะทำได้น้อยกว่า Google Slides เนื่องจากเอกสารประเภทประมวลผลคำไม่ได้เน้นการตกแต่งเอกสารเหมือนกับการสร้างสื่อนำเสนอ